สวัสดีค่ะ พี่เมย์จาก YouTube ช่องเมทินีแฮนด์เมดสำหรับคลิปนี้พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักดอกสี่เหลี่ยม ออกมาเป็นลายสับปะรดสี่กลีบแบบนี้ ลายนี้นะคะ เราไปต่อได้หลายแบบ เราจะต่อทางตรงแบบนี้ก็ได้ ต่อเฉียงแบบนี้ก็สวย เอาไปดัดแปลงเป็นผ้าสบายก็สวย ถ้าเป็นผ้าสบายพี่เมย์แนะนำสองดอกเอาต่อเรียงกัน แล้วคุณก็ตอดอกดอกยาวขึ้นไปรวมกันทั้งหมดสามเมตรก็สวยมาก ถ้าเรารีดเราจะเห็นลายชัดเจนขึ้นผังลายพี่จะลงไว้ที่กลุ่มบ้านงานฝีมือเมทินีแฮนด์เมดลงที่แฟนเพจ นะคะ แล้วก็ลงที่ Facebook ของพี่เมย์คุณตามไปเก็บได้ เรามาดูว่าด้วยแรงมือพี่ถักจากไหมซัมเมอร์เบอร์ 16 เข็ม 1.25 มิล แรงมือพี่เมย์ได้เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ เวลาเราวัดนะคะ เราเอาตรงแรงมือปกติแบบนี้หลังจากที่เราต่อเสร็จแล้วเวลาเรารีดอะค่ะ มันสามารถยืดออกไปได้อีกประมาณสามเซนได้สิบเอ็ดนะคะ เส้นทะแยงมุม แรงมือพี่เมย์ได้ ตรงนี้ได้สิบสี่เซนคุณดูว่าของคุณได้เท่าไหร่ ถ้าดอกออกมาความกว้างประมาณสิบเอ็ดเซนเวลาเราต่อเป็นเสื้อมันจะเสร็จเร็วมากแล้วก็สวย ดอกนี้นะคะ เวลาเราต่อเราจะต่อเหมือนกับต่อดอก สี่เหลี่ยมปกติ ขั้นตอนการต่อก็ดูเสื้อที่พี่เมย์สาธิตได้นะคะ MF 0 0 1ค่ะ เสื้อที่เป็นเสื้อต่อดอกสี่เหลี่ยม ขั้นตอนการต่อจะเหมือนกันเพียงแค่ว่าดอกหน้าตามันต่าง ออกมาเท่านั้นเอง MF 0 0 1นะคะ ก็ดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ YouTube ช่องพี่เมย์นะคะ เข้าไปดูที่อัลบั้มได้ จุดที่มันจะเชื่อมต่อสำหรับดอกสี่เหลี่ยมอันนี้ มันจะเชื่อมตรงนี้ค่ะนี่นะคะ มุมที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองต่อสิบสองจุดค่ะ ลายนี้สวยลองต่อเป็นผ้าสบายก็สวยนะคะทำเป็นผ้าคลุมไหล่ก็สวย ดูผังดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยค่ะ ลายนี้สวยงามค่ะ ผังลายที่พี่เมย์จะใช้สาธิตในการถักสำหรับคลิปนี้นะคะ จะเป็นผังดอกสับปะรดสี่เหลี่ยม ออกมาจะเป็นสับปะรดสี่ลูกเรียงกันแบบนี้ผังพี่จะลงไว้ที่กลุ่มบ้านงานฝีมือเมชินีแฮนด์เมดลงที่กลุ่มนะคะ ลงที่เพจแล้วก็ลงที่ Facebook พี่เมย์ตามไปเก็บได้ ลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะผังตรงนี้จะเริ่มงานจากตรงกลางนะคะ พันหัวเข็ม แล้วอ่านตามลูกศรย้อนมาแบบนี้ ทั้งหมดจะมีสิบเอ็ดแถว เดี๋ยวพี่จะถักให้ดูทีละแถว ก็ถักตามได้เลยนะคะ เรามาเริ่มลงมือถักกันค่ะ ไหมที่ใช้สาธิตนะคะ พี่จะใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์สิบหกถักเส้นเดียว เข็มโคเชเป็นเข็มโคเชเบอร์สี่หัวขนาดหนึ่งจุดสองห้ามิล เวลาถักให้เปิด ผังที่พี่บอกไปด้วยนะคะ ตามไปดูผังได้ลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ ตอนที่ถัก ลิปจะเป็นคลิปตัดต่อ ถ้าไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อน คุณเปิดผังด้วยคุณจะได้อ่านผังเป็น พี่จะถักตามผัง ถ้าดูตามผังนะคะ ผังจะเริ่มโดยการคล้องไหมเป็นวงกลม เวลาเราคล้องเราคล้องแบบนี้คล้องไหมเป็นวงกลม เราจะเริ่มต้นตรงนี้ด้วยการถักโซ่สามแล้วถักดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชคือเอฟคือพอหนึ่งคอ ถักดับเบิลโคเชค่ะ ลงไปในช่องโซ่ อันนี้เป็นคู่ที่หนึ่ง โซ่สามจะแทน ดับเบิลโคเชหลักที่หนึ่ง แล้วเราก็ถัก ดับเบิลโคเชอีก อันหนึ่งแล้วรวบขั้นด้วยโซ่สอง ถักกีบที่สองค่ะกีบที่สองก็จะเป็นดับเบิลโคเช ถักแบบนี้นะ ดับเบิลโคเชลงไปสามขึ้นมารวบสอง แล้วค้างไว้ พันหัวเข็มลงไปอีกรอบหนึ่งขึ้นมารวบสอง แล้วรวบพร้อมกันอย่างนี้ค่ะ เรียกดับเบิลโคเชสองหลักรวบพร้อมกัน ขั้นด้วยโซ่เก้า โซ่เก้าดับเบิลโคเช สองหลักค่ะ แล้วรวบพร้อมกัน โซ่สองดับเบิลโคเชสองหลักรวบพร้อมกัน มันจะรวบครั้งหนึ่งก่อนแล้วค้างไว้แล้วถึงจะรวบพร้อมกันแบบนี้ ขั้นด้วยโซ่เก้า ตรงนี้เราจะรูดได้ดับเบิลโคเชสองหลักค่ะ รวบพร้อมกัน ขั้นด้วยโซ่สอง โซ่สองกับโซ่เก้าสลับกัน งานออกมาจะมีทั้งหมด แปดกีบ แล้วได้สี่มุม พอโซ่สองเสร็จตรงนี้ก็เป็นโซ่เก้าเจ็ดแปดเก้าดับเบิลโคเชสองหลักรวบพร้อมกัน ตรงนี้เป็นแถวที่หนึ่งขั้นด้วยโซ่สองดับเบิลโคเชค่ะสองหลัก รวบพร้อมกัน ั้นด้วยโซ่เก้า มันจะได้งานออกมาทั้งหมดสี่คู่นะคะคู่ที่หนึ่ง คู่ที่สอง คู่ที่สาม คู่ที่สี่ สี่คูณสองได้แปด ตอนนี้จบด้วยโซ่เก้า โซ่เก้าแทงลงไปตรงโซ่สามที่เราเริ่ม ตรงที่จุดร่วม ดึงผ่าน พอดึงผ่านเสร็จแล้ว แถวต่อไป แถวที่หนึ่งหน้าตาออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะ เราจะเริ่มงานแถวที่สองดูตามผังผังจะเลื่อนห่วงเวลาเลื่อนห่วงก็แทงลงไปตรงช่องว่าง แล้วดึงผ่านแบบนี้ออกมา อันนี้เป็นการเลื่อนห่วง พอเลื่อนห่วงเสร็จแล้ว ลายมันจะเริ่มตรงนี้ โดยการถักโซ่สามโซ่สามเสร็จแล้วถักดับเบิลโคเช มันจะเป็นตัวแยก ขั้นด้วยโซ่สองถักดับเบิลโคเชต์ลงไปช่องเดิมอีก หนึ่งคู่ ตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองรวบพร้อมกัน ขั้นตรงนี้ด้วยโซ่สามเราจะเริ่มถักฐานของสับปะรด เราจะเริ่มถักฐานสับปะรดโดยการถักดับเบิลโคเชต์ทั้งหมดหกหลัก ลงไปในช่องโซ่ดับเบิลโคเชต์คือ F คือพอหนึ่งคอสอง หลักที่สาม หลักที่สี่ หลักที่ห้า หลักที่หก ตรงที่เป็นโซ่ที่เราเริ่มตรงนี้ค่ะ ที่ขั้นด้วยโซ่เก้า เราจะเริ่มถักตัวฐานของสับปะรด ตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สอง โซ่สอง ตรงที่เป็นโซ่ตรงนี้ ตรงฐานแยก เราจะถักดับเบิลโคเชคู่ คู่ที่หนึ่ง ขั้นด้วยโซ่สอง ลงอีกหนึ่งคู่ ดับเบิลโคเชนะคะรวบพร้อมกัน ขั้นด้วยโซ่สาม แล้วถักฐานสับปะรดกลีบที่สอง สับปะรดออกมาจะมีอยู่สี่ลูกนะคะ นี่ลูกที่สอง ฐานหก สาม สี่ ห้า หก โซ่สาม แล้วถักตัวแยก เวลาถักตัวแยกก็ดับเบิลโคเชต์สองหลัก รวบพร้อมกันแบบนี้ แพทเทิร์นของแถวนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะ ตรงนี้หกหลัก โซ่สาม ตัวแยก แยกก็จะเป็นดับเบิลโคเชต์สองหลักรวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่สอง แล้วก็โซ่สาม ถักแถวที่สองต่อ ให้จบ ปิดงานแถวที่สองที่สับปะรดลูกที่สี่โดยการหักโซ่สาม แล้วแทงลงไปตรง โซ่สาม ที่เราเริ่ม เราจะเลื่อนห่วงเข้ามาเพื่อขึ้นตรงกีบแยก เวลาขึ้นกีบแยกก็ขึ้นด้วยโซ่สามถัก ดับเบิลโคเช รวบขั้นด้วยโซ่สอง พอขั้นเั่สองเสร็จแล้วถักดับเบิลโคเชตสองหลักรวบพร้อมกันตรงกีบแยกจะถักแบบนี้ เริ่มตัวฐานของสับปะรด โซ่สาม ถักดับเบิลโคเชตขั้นด้วยโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งดับเบิลโคเชตโซ่หนึ่ง ดับเบิลโคเชลงไปบน ดับเบิลโคเชของแถวที่ผ่านมา มันจะได้ออกมาทั้งหมดหกหลัก ที่ห้า หก ตรงนี้เป็นโซ่สาม พอโซ่สามเสร็จแล้วตรงกีบแยกกีบแยกถักดับเบิลโคเชสองหลัก รวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่สองดับเบิลโคเชสองหลัก หลักที่หนึ่ง หลักที่สองรวบขั้นด้วยโซ่สาม แล้วถักกีบออกมาหน้าตาเหมือนเดิม หน้าตาแบบนี้ โซ่สาม โซ่สามเสร็จแล้วถัก ดับเบิลโคเชขั้นด้วยโซ่หนึ่งเบิลโคเชโซ่หนึ่งถักวนมาให้ได้ทั้งหมด ครบรอบมันจะได้ออกมาเป็นฐานของสับปะรด สี่กีบค่ะ ปิด งานตรงนี้ ด้วยการถักโซ่สาม โซ่สามแล้วแทงลงไปตรงจุดเชื่อม จุดเชื่อมตอนที่เรารวบกีบที่หนึ่งเลื่อนห่วงเข้ามาตรงกลาง ดูตามผังนะคะ ตรงนี้จะเริ่มด้วยโซ่สามดับเบิลโคเชตรวบพร้อมกัน ขั้นด้วยโซ่สอง เราจะเริ่มแยกนะคะ แยกตรง ตรงนี้ ทำคู่ ทำคู่ที่หนึ่งก่อน อันนี้คู่ที่หนึ่ง พอคู่ที่หนึ่งเสร็จแล้วขั้นด้วยโซ่ห้า แถวนี้เป็นแถวที่ห้าแล้วนะสองสามสี่ แถวที่สี่ค่ะ แถวที่สี่ตรงแยกจะมีอยู่สามคู่ สามคู่ขั้นด้วยโซ่สองทั้งหมด ขั้นด้วยโซ่สองอีกคู่หนึ่ง ดูตามผังแถวนี้แถวที่สี่ค่ะ โซ่สาม แล้วเราจะเริ่มทำตัวสับปะรดลงตรงกลาง ถักซิงเกิลโคเชสับปะรดจะเป็นโซ่สามซิงเกิลโคเชคือ x คือคอทอ ขึ้นมามีสองห่วงแล้วรวบแบบนี้ เรียกว่าซิงเกิลตัวสัญลักษณ์คือ sc sc คือซิงเกิลโคเชโซ่สามซิงเกิล โซ่สามซิงเกิลซิงเกิลโคเชหรือเอ็กหรือคอทอที่เราเรียกกัน โซ่สาม แล้วเราก็ถักมุมแยก มุมแยกจะเป็นดับเบิลโคเชสามคู่ คู่ที่หนึ่งขั้นด้วยโซ่สอง ถักคู่ที่สองก็ดับเบิลโคเชสองหลัก รวบพร้อมกัน โซ่สอง ดับเบิลโคเชสองหลัก รวบ ขั้นด้วยโซ่ สาม พอโซ่สามเสร็จแล้วตรงนี้ ถักเหมือนเดิมซิงเกิลโซ่ สามซิงเกิลลงไปตรงที่เป็นช่องโซ่ หนึ่งสอง สามซิงเกิลหนึ่ง สอง สามถักซิงเกิลหนึ่งสองสาม ถักซิงเกิลขั้นด้วยโซ่สาม แล้วเราก็ทำมุมแยก มันจะได้เป็นสับประรดฐานสี่มุมแยกถักหน้าตาแบบนี้ ถักต่อให้ครบทั้งสี่มุมค่ะ ลายนี้มันจะมี มันจะมีสี่กีบนะคะ แล้วก็เวลาถักเนี่ย สี่กีบสี่มุมก็ถักเหมือนกัน นะ อันนี้เป็นกลีบสุดท้ายมุมที่สี่ ก็จะเป็นโซ่สามซิงเกิลปิดงานตรงนี้ก็โซ่สาม แล้วเราก็แทงลงไปตรงจุดรวบ ดึงผ่านค่ะพอดึงผ่านเสร็จแล้วเลื่อนห่วง เรามาดูแถวที่ห้าเราเริ่มงานที่เดิม โซ่หลังจากเลื่อนห่วงแล้วโซ่สามถักดับเบิลโคเชรวบ ขั้นด้วยโซ่สองถักคู่แยก คู่แยกจะเป็นการถักดับเบิลโคเชสองหลัก รวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่สองตรงกลางขั้นด้วยโซ่ห้า แถวนี้เป็นแถวที่ห้าดูตามผังลายพี่เมย์ถักตามผังลายอะตรงนี้ก็จะเป็นทางแยก ทางแยกก็จะเป็นดับเบิลโคเชสองหลัก รวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่สอง แล้วก็ดับเบิลโคเชสองหลักทางแยกจะถักแบบนี้ ขั้นตรงนี้ด้วยโซ่สาม พอโซ่สามตรงนี้นะ ทางแยก เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ พอเราถักทางแยกตรงนี้เสร็จนะคะ มันจะมีมันจะมีอยู่สองช่อง พอขั้นด้วยโซ่ห้าแล้วลงตรงนี้ค่ะ ลงตรงนี้นะลงตรง จุดที่สอง แยกออกมาแบบนี้ เมื่อกี้พี่เมย์ลงผิด ขั้นด้วยโซ่สองนี่นะคะ มันจะแยกออกมาแบบนี้ค่ะ ตรงนี้จะเป็นโซ่สาม แล้วก็ ซิงเกิลซิงเกิลค่ะ โซ่สามซิงเกิลโซ่สามค่ะซิงเกิลโซ่สาม มันจะมีอยู่สองช่อง ช่องแรกเนี่ยค่ะ ลงหนึ่งคู่ เวลาเราถักคู่ก็ดับเบิลโคเชนะ สองหลัก รวบพร้อมกัน ขั้นด้วยโซ่สองเบิ้ลโคเชสองหลัก รวบพร้อมกัน ขั้นด้วยโซ่ห้า ตรงนี้ก็จะเป็นดับเบิ้ลโคเชสองหลัก รวบพร้อมกัน ขั้นด้วยโซ่สอง นี่นะคะ ตรงทางแยก แล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สาม แล้วเราก็ถักสับปะรด สับปะรดก็จะเป็นโซ่สาม แล้วก็ซิงเกิล โซ่สาม ตรงนี้ก็จะเป็นซิงเกิลโซ่สามซิงเกิลถักซ้ำเดิมกัน แล้วงานจะวนกลับมาเพื่อปิดมุมเราจะปิดงาน เราจะปิดงานแถวที่ห้าโดยการถักโซ่สาม แล้วแทงลงไปตรงจุดที่รวบ ตอนที่เริ่มต้นกับตอนที่สิ้นสุด ถ้าสังเกตมันจะเริ่มเหมือนกัน แล้วก็เลื่อนห่วงแบบนี้ แล้วก็เริ่มแถวต่อไป โดยการถักโซ่สาม ถักจุดแยก ขั้นด้วยโซ่สองดับเบิลโคเชสองหลักรวบพร้อมกัน แถวนี้เป็นแถวที่หก แถวที่หก โซ่ห้า หลังจากโซ่ห้าเสร็จแล้ว เราจะเริ่มแยกตรงนี้อีกอันหนึ่ง แยกตรงมุมกลาง โดยการถัก ตัวมุมแยกดับเบิลโคเชต์สองหลักรวบพร้อมกัน ขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็เป็นดับเบิลโคเชต์สองหลัก รวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่ห้าพอโซ่ห้าเสร็จแล้วตรงนี้ก็ถักมุมแยก มุมแยกก็จะเป็นดับเบิลโคเชต์สองหลัก รวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่สองเบิลโคเชต์สองหลัก รวบพร้อมกัน ตรงสับปะรดก็จะเป็นโซ่สามเหมือนเดิม ซิงเกิลหนึ่ง สองสาม โซ่สามซิงเกิล หนึ่ง สอง สามซิงเกิลช่องโซ่มันจะค่อย ๆ ลดลงจากสี่ เหลือสาม เหลือสองตัวนี้ก็เป็นโซ่สาม มุมแยก มุมแยกถักเหมือนเมื่อกี้ มันจะถักซ้ำกันอยู่ทั้งหมดสี่มุม เพราะว่ามันเป็นสี่กีบ ขั้นด้วยโซ่สอง ดับเบิลโคเชสองหลักรวบ ตรงนี้เป็นโซ่ห้า พอโซ่ห้าเสร็จแล้วแยกตรงกลาง ถักมุมแยกอีกอันหนึ่ง โดยการถักดับเบิลโคเชสองหลักรวบพร้อมกัน โซ่สอง ตรงนี้ก็จะเป็นดับเบิลโคเชสองหลัก รวบพร้อมกัน ขั้นด้วยโซ่ห้า นี่ก็จะเป็นดับเบิลโคเชสองหลัก รวบพร้อมกัน โซ่สองเบิลโคเชสองหลัก รวบโซ่สามแล้วก็ถักสับประรดเหมือนเดิม ทั้งลายก็จะเป็นแบบนี้ มันจะเริ่มมีทางแยกออกมา เดี๋ยวตอนที่ถักวนมาเราจะมาปิดเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็ขึ้นแถวที่เจ็ด ถวที่หกก็จะปิดงานเหมือนเดิมคือโซ่สามแล้วก็แทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่าน เลื่อนห่วงเข้ามา ดึงออกมา แล้วก็ถักโซ่สามแถวที่เจ็ดเริ่มถักโดยการถักทางแยก โซ่สามดับเบิลโคเชรวบขั้นด้วยโซ่สองตรงนี้ก็จะเป็นดับเบิลโคเชสองหลักรวบพร้อมกัน โซ่ห้าค่ะซิงเกิล โซ่ห้า ทางแยก ดับเบิลโคเชสองหลักขั้นด้วยโซ่ สอง นี่ก็จะเป็นดับเบิลโคเชสองหลัก โซ่ห้าซิงเกิล มันจะเริ่มแยกออกมาเป็นโซ่ห้าซิงเกิลนะคะ เป็นงานแผ่ออกมา สอง สาม สี่ ห้าโซ่ห้าดับเบิลสองหลักดับเบิลสองหลัก แล้วขั้นด้วยโซ่สองดับเบิลอีกสองหลัก เวลาถักดูผังนะพี่ผักตามผังจะได้อ่าน ผังเป็น โซ่สาม นี่ก็จะเป็นซิงเกิล โซ่สามซิงเกิลโซ่สาม ทางแยก รวบ ขั้นด้วยโซ่สอง ดับเบิลสองหลัก รวบโซ่ห้า ซิงเกิล โซ่ห้าดับเบิลสองหลัก ดับเบิลหลักที่หนึ่ง ดับเบิลหลักที่สอง รวบ โซ่สองดับเบิลหลักที่หนึ่งดับเบิลหลักที่สองโซ่ห้าซิงเกิลแล้วก็โซ่ห้าดับเบิลสองหลัก โซ่สองดับเบิลสองหลัก รวบพร้อมกัน ถักวนมาแถวนี้ ด้านบนสับปะรดจะมีแค่หนึ่งโซ่ ถักวนมาเพื่อมาปิดมุมนี้ แถวนี้นะคะ ตัวที่เป็นสับปะรดโซ่จะเหลือแค่อันเดียว ปิดงานเราปิดเหมือนเดิม โซ่สามแทงลงไปตรงจุดรวบ ดึงผ่านแล้วเลื่อนห่วง แถวต่อไปค่ะ ขึ้นด้วยโซ่สาม รวบดับเบิลโคเชรวบนะคะ ขั้นด้วยโซ่สอง สองหลักรวบพร้อมกัน โซ่ห้าซิงเกิลแถวนี้เป็นแถวที่แปด โซ่ห้าซิงเกิล โซ่ห้า ถักมุมแยก ดับเบิลสองหลัก โซ่ห้า ซิงเกิล โซ่ห้าซิงเกิล โซ่ห้าตัวนี้ก็เป็นดับเบิลสองหลัก รวบพร้อมกัน โซ่สองดับเบิลสองหลัก หนึ่ง สอง สาม โซ่สามซิงเกิลลงตรงกลาง สับปะรดตัวโซ่จะหมดแล้ว หน้าตาของสับปะรดเป็นแบบนี้ โซ่สาม ถักมุมแยก ถักแบบนี้วนรอบค่ะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักแถวที่เก้า อันนี้เป็นแถวที่แปด ตรงนี้ก็ถักแยกออกมาเหมือนเดิม ตรงมุมหน้าตา มุมก็จะเป็นแบบนี้ สับปะรดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ โซ่สามซิงเกิลลงไปบนสับปะรด โซ่สามแทงลงไปตรงจุดรวบต่อไปเราจะถักแถว รองสุดท้าย ลายพี่จะถักแค่สิบแถว เราเลื่อนห่วงมาหนึ่งห่วง แถวนี้เป็นแถวที่เก้า เราจะถักดับเบิลโคเชตแล้วรวบขั้นด้วยโซ่สอง ตรงนี้ก็เป็นดับเบิลโคเชตสองหลัก รวบพร้อมกัน ตรงจุดแยกจะเป็นโซ่ห้าซิงเกิล โซ่ห้าซิงเกิล โซ่ห้าซิงเกิล โซ่ห้า จุดแยกตรงกลางก็จะเป็นดับเบิลสองหลัก รวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่สองตัวนี้ก็จะเป็นดับเบิลสองหลัก รวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่ห้าซิงเกิล โซ่ห้า สิงเกิลโซ่ห้าสิงเกิล โซ่ห้า ตรงนี้เป็นจุดแยกที่จะเอาไปรวบ เป็นดับเบิลสองหลัก ดับเบิลสองหลักขั้นด้วยโซ่สอง แล้วเรามาดูหลักนี้ นี่นะ ดับเบิลโคเชสองหลัก ยังไม่รวบ ข้าม พี่จะรวบพร้อมกัน อันนี้ก็สองหลัก แล้วถึงจะรวบพร้อมกันแบบนี้ ขั้นด้วยโซ่สอง แล้วถักอีกหนึ่งคู่ รวบพร้อมกันแล้วงานมันจะชนกันสวยแบบนี้ ไปก็โซ่ห้า แถวนี้ให้ดูตรงตรงจุดรวบ ส่วนตัวแยกถักเหมือนเดิม ให้ระวังตรงจุดรวบสองกลีบนี้พี่จะรวบพร้อมกัน เรามาดูตอนที่ปิดงานของแถวที่เก้า ตรงนี้เป็นโซ่สอง ดูตรงจุดรวบ ตอนที่เราเริ่มเนี่ยเราเริ่มไปแล้วครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้มันรวบพร้อมกันไม่ได้นะคะพอมันรวบพร้อมกันไม่ได้เสร็จแล้วของพี่จะจบงานแบบนี้นะคะ ตรงนี้เป็นสามหลัก เราจะแทงลงไปตรงจุดรวบ แล้วดึงผ่านพร้อมกัน มันก็จะกลายเป็นตัวเชื่อม ตรงนี้เราจะมีการเลื่อนห่วง เลื่อนห่วงครั้งที่หนึ่ง เลื่อนห่วงครั้งที่ สอง เลื่อนห่วงครั้งที่สาม เราจะเลื่อนห่วงสี่ครั้ง ครั้งที่สี่จะแทงลงไปตรงโซ่ ดึงผ่าน แล้วถักซิงเกิล หลังจากนั้นถักโซ่ห้าให้ระวังตรงนี้นะคะ ตรงแถวสุดท้ายของแถวที่สิบที่มีการเลื่อนห่วงแล้วก็ตรงที่ปิดงานตรงรวบถ้าไวไปกดหยุดก็ดูไม่ทันกดย้อน ดูผังประกอบจะได้ถักได้นะ โซ่ห้าค่ะ ซิงเกิลโซ่ห้าซิงเกิลตรงที่มุมแยกถ้าตามลายของเราเราจะถักเป็นโซ่ห้า อันนี้เหมือนเดิม ตรงนี้ ถ้าเราจะจบแถวที่แถวที่สิบ พี่ปรับตรงนี้เป็นโซ่สาม เพื่อให้เวลาไปเชื่อมต่อมันจะเชื่อมลงตัว ถ้ามันเป็นโซ่สอง เวลาเราไปเชื่อมต่อดอกมันจะไม่ลงตัว ให้สังเกตว่างานที่เป็นงานต่อดอกทั้งหมดแถวสุดท้ายที่จะเอาไปต่อมันจะต้องลงด้วยเลขขี้พี่ปรับแค่มุมก็เป็นโซ่ห้าซิงเกิล โซ่ห้าโซ่ห้าซิงเกิลโซ่ห้าซิงเกิล พอมาถึงตรงมุมนี้มันจะเป็นการลบมุม ลบมุมให้เหลืออยู่คู่เดียว โซ่ห้า จากที่มันมีจากที่มันมีสี่มันจะเหลือสองโซ่ห้า ลงไปตรงกลาง ถักหนึ่งคู่ พอถักหนึ่งคู่เสร็จแล้วยังไม่รวบ ลงอีกช่องหนึ่งดับเบิลโคเชอีกสองหลัก มันจะกลายเป็นดับเบิลโคเชสี่หลักรวบพร้อมกัน โดยที่สองหลักแรกลงช่องนี้สองหลักลงช่องนี้แล้วรวบพร้อมกัน โซ่ห้าซิงเกิลงานที่จบออกมาจะเป็นแบบนี้นะ ให้ระวังตรงนี้ โซ่ห้า ซิงเกิล เดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบ โซ่ห้าซิงเกิล โซ่ห้าซิงเกิล มุมตรงนี้ที่เป็นโซ่ อย่าลืมให้เป็นโซ่สามตัวนี้ก็เป็นโซ่ห้า มุมถักเหมือนเดิมดับเบิลโคเชสองหลัก เดิมที่เราถักมามันจะเป็นโซ่สองแถวสุดท้ายพี่จะทำเป็นโซ่สามอ ดี๋ยวจะลวกตรงนี้ให้ดูอีกรอบ ตรงนี้ก็เป็นโซ่ห้าซิงเกิลสอง สาม สี่ ห้าซิงเกิล หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า ลายนี้จะมีทั้งหมดสิบแถว ถ้าเราดูตามผังลายแถวสุดท้ายเขาจะเป็นถักซิงเกิลวนรอบ แต่ของพี่ปรับลาย จะเอาแค่นี้ โซ่ห้า นะ มาดูตรงนี้ ตรงที่รวบ ตรงที่รวบจะเป็น ดับเบิลโคเชต์สี่หลัก รวบพร้อมกัน โดยที่สองหลักลงช่องนี้ อีกสองหลักลงช่องนี้ เวลาถักก็ดับเบิลโคเชต์ค่ะ หลักที่หนึ่ง ค้างไว้สอง ค้างไว้กลายเป็นสามห่วง พันหัวเข็มลงไปอีกช่องหนึ่ง ขึ้นมารวบสอง ค้างไว้ มีสี่แล้วนะ พันหัวเข็มลงไป รวบสอง มีอยู่ห้าห่วง รวบพร้อมกัน แล้วต่อด้วยโซ่ห้าตัวนี้ก็จะเป็นซิงเกิล แถวสุดท้ายให้ระวังตัวจุดรวบแล้วตรงนี้ปรับเป็นโซ่สาม ปิดงานตรงมุมสุดท้าย ดับเบิลโคเชสองหลักยังไม่รวบ ข้ามหลักมาเบิ้ลโคเชอีกสองหลัก รวบพร้อมกัน เราจะปิดงานตรงนี้ด้วยโซ่ห้า แล้วแทงลงไปตรงซิงเกิลที่เราเริ่มตอนที่เราเริ่มเราเริ่มด้วยการเลื่อนห่วงนะคะ ย้อนกลับไปดูได้ แล้วล็อกไหม ล็อกไหมคือการถักโซ่หนึ่งถักโซ่หนึ่งตัดไหมแล้วดึงออกมา อันนี้เรียกการล็อกไหม ตรงเนี้ยมันจะล็อกไว้ เวลาเราถักงานที่เป็นงานต่อดอก ธรรมดาต่อดอกตัดไหม เวลาเราต่อดอกเสร็จแล้ว เส้นนี้เราอย่าเพิ่งเก็บนะคะ เพราะว่าถ้าเราเก็บแล้วเนี่ย ถ้ามีการแก้ไขเราจะหาไม่เจอ เราจะเก็บไหมก็ต่อเมื่องานเราชัวร์ที่สุดแล้วเราถึงจะเก็บ ส่วนตรงนี้ตรงจุดเริ่มต้น เราก็รูดแล้วเราก็ใช้เข็มสอดซ่อนได้ เราจะได้เป็นงานออกมาเป็นดอกสี่เหลี่ยม ลายนี้สวย เราจะเอาไปต่อเป็นเสื้อต่อเป็นปลอกหมอน ทำเป็นผ้าคลุมไหล่ต่อเฉียงแบบนี้ก็สวย หรือจะต่อเป็นเสื้อต่อทางตรงดอกออกมาแบบนี้ ถ้ามีอีกดอกมาต่อด้านข้างมันจะเห็นเป็นลายสวยมาก หรือเราจะไปต่อดอกโดยที่ทำเป็นลายเฉียงแบบนี้ก็จะได้ลายออกมาเก๋ๆลองเอาไปปรับใช้ดูลายนี้สวยได้ขนาดออกมากำลังพอดี ช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ก็ดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ พบกันคลิปถัดไปค่ะที่ YouTube ช่องพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ